แบบไร้สารพิษนะครับ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกทางการทำเกษตรกรรมของคุณลุงอำนาจนะครับ ที่ได้น้อมนำเอาพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นั่นคือไม่พึ่งพาสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับ ที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงผู้ปลูกได้นะครับ จนเรียกได้ว่า นิตยสารมูลนิธิชัยพัฒนา นะครับ ยกย่องว่าศูนย์การศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน ครงการส่งเสริมเกษตรกรรมไร้สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่แนวทางที่จะนำมาปฏิบัตินั้นจะเป็นอย่างไรนั้น เราไปดูในบทเรียนนี้กันเลยดีกว่านะครับ ครับสวัสดีครับผมอำนาจหมายยอดกลางนะครับ จากกติกรรมไร้สารพิษ วังน้ำเขียวซึ่งอยู่ภายใต้โครงการกติกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับความเป็นมาก็คือเริ่มจากผมเองนะครับเมื่อปี2537 ผมไปอยู่ไปได้ที่ประมาณทัก 40ไร่ ซึ่งเป็นภูเขาหัวโล้นนะครับ เป็นภูเขาหัวโล้นโดยมีแนวคิดว่าการทำกติกรรมเนี่ยไม่ต้องใช้สารเคมีได้เราก็ไปพิสูจน์เรื่องนี้ ทำไมถึงไปพิสูจน์ที่วังน้ำเขียว เพราะวังน้ำเขียวนี่เป็นพื้นที่ต้นน้ำเดิม เป็นป่าดิบร้อนชื้น ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่หรือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยจะทำพืชเชิงเดียวคือข้าวโพดเลี้ยงตัด ผมเองไปจับได้ที่ที่นั่น ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเห็นว่ามีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย คือมีป่าดิบร้อนชื้นในอ้อมทั้งอำเภอมีเขาใหญ่มีทับลานและก็มีกลุ่มเขาภูหลวง ถ้าวังน้ำเขียวทับเหมือนกระทะ ก็ขอบกระทะเนี่ยเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่ไม่มีใครไปบุก คนอยู่วังน้ำเขียวในสี่ตำบลนะครับที่อยู่มีตำบลวังน้ำเขียวตำบลไทยสามัคคีตำบลวังหมีตำบลนาเริงที่อยู่ใต้ อยู่ใต้ที่มีป่ามีทุนแต่ที่นั่นไม่ใช่ที่ราบเป็นรอนลูกขึ้นเมื่อทำพืชเชิงเดียว ถึงปีเขาก็จะไถไถหน้าดินก็จะถูกชะล้าง ลงไปลำห้วย แล้วก็ไปขี้ปุ๋ยดินอะไรต่างๆ ก็จะไปกองอยู่ที่เขื่อนลำมะเพิงอำเภอปักธงชัยถึงตอนนี้ดินวังน้ำเขียวนี่ก็ประมาณครึ่งเขื่อนได้แล้ว ผมไปทำตรงนั้นขึ้นมานี่ก็ไปได้ที่ลูกลังประมาณ4 30 ไร่ ก็การพื้นที่แปลงนี้เนี่ยทำป่า 3 อย่างประโยชน์ีอย่าง ตามหลักคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอเก้านะครับเพื่อพิสูจน์ว่าการสร้างป่าเนี่ยมันทำได้ยังไง ก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรูปเป็นร่างสมบูรณ์ รวังน้ำเขียวมองเห็นโทษภัยที่เกิดจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว การบุกรุกป่าฆ่าต้นไม้ ใช้สารเคมี เผาเศษวัสดุที่เหลือใช้ ทำให้สภาพดินเสื่อมโทรม เกิดมลภาวะทางอากาศ สารพิษตกค้าง เกษตรกรและผู้บริโภคเจ็บป่วย จึงได้มีการก่อตั้งกลุ่มส่งเสริมกสิกรรม ไร้สารพิษวังน้ำเขียวขึ้น เมื่อวันที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2541 มีสมาชิกก่อการเริ่มต้น 37 คน โดยมีคุณอำนาจหมายยอดกลางเป็นประธานกลุ่มครับด้านนี้ที่เห็นเห็นทิวนี่คือเขาแผงม้านะครับ หลังเขาแผงม้าจะเป็นเขาใหญ่นะครับทำด้านนี้ก็คือกลุ่มเขาภูหลวง ตลอดตั้งแต่ไปจนถึงยันรับตะคองนะครับ อันนี้ก็จากปักทุกชัยบางลูกเดียว ด้านหน้าผมนะครับข้างหน้าผมนี่คือทับลานนะครับเพราะฉะนั้นอำเภอวังน้งเขียวนี่ก็เหมือนอยู่ก้นกระทะ มีป่าดิบเป็น เป็นเขตอุทยานเนี่ยล้อมทั้งอำเภออันนี้คือความพิเศษของวังน้งเขียว วันที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยใช้ชื่อโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมพื้นที่ต้นน้ำและดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ ด้านหลังผมนี่เรียกว่ากลุ่มเขาผู้หลวงนะครับ บริเวณที่เราอยู่ตรงนี้คือเป็นจุดสูงที่สุดของของหมู่บ้านน้ำซับนะ อำเภอวังน้ำเขียวนะครับซึ่งบ้านน้ำซับนี่ผมเองมาอยู่ตั้งแต่ปีปีสามห้านะครับมาอยู่สามห้ามาทำมาทำกิจกรรมที่ไม่ใช้สารเคมี โดยมาซื้อที่ชาวบ้านประมาณสี่สิบไร่ที่เป็นภูเขาหัวโลนแล้วก็สร้างป่าประมาณ 30 ไร่ มาทำผักทำอะไรต่างๆ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 มีความคิดที่จะสร้างเป็นศาสนสถานทำพระพุทธรูป ยืนปางสมเด็จปู่พิชิตอภิชานะครับ ซึ่งเป็นสูงร้อยกว่าเมตรนะครับสูงร้อยกว่าเมตรนะครับ ซึ่งใช้หินเป็นหินแกรนิตดำที่มีอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวเนี่ยแหละครับ อันนี้ก็คือคือสิ่งที่จะจะจะทำกันที่นี่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 การขาดทุนของเราเป็นการได้กำไรของเรา our loss is our gain และเพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานราชการนำเสนอนโยบายที่รัฐบาลกำหนด สู่ภาคีเครือข่ายเกษตรกรต่อไป ครับด้านหลังผมก็จะเป็นไกลๆนู่นก็คือที่ว่าการอำเภอนะครับ ถัดได้หุบก็คือเป็นที่บริเวณโครงการกิจกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติซึ่งจะมีจุดสาธิตในการทำกิจกรรมที่ไม่ใช้สารเคมีเป็นที่ฝึกอบรม และปกติที่นี่เราเคยจัดงานกินผักทุกปี ปีนี้ก็เลยมีการจะจัด แต่ว่าเราจะไม่ใช่ชื่อว่างานกินผักงานในวันที่ 14 พยจะเป็นงานก้าวตามรอยพ่อซึ่งจะมีดึงภาคีหลายส่วนมาร่วมนะครับ ในการที่จะจัดเวทีงานตรงนี้เพื่อจะเปิดตัวทั้งสร้างปรัชญาสถานสมเด็จปู่พิชิตพิชา และก็โครงการขยายผลตามรอยพ่อที่จะเกิดขึ้นในหลายที่ทั้งประเทศเพื่อนบ้านด้วยได้ด้วย